우리 And I remember when you 차가웠던 말투 It feels just like yesterday yeah. wanna be alone anymore because I still love you ยังจำไม่เคยลืมไม่เคยเลือนเพราะอะไรก็ไม่รู้ ความทรงจำดีดีเรื่องราวมากมาย but I still baby you better come back to me เพราะพี่คิดถึงหนูคราวนี้วอนจะกลับมาให้ฉันพิสูจน์ไม่ต้องมีคำพูด แต่ฉันพร้อมใส่สูตรแต่งงานฉันเลยต้องกดสูตรประทับด้วยรอยจูบให้รักไม่เน่าไม่บูดเพราะจะช่างดึงดูดนาน just wanna be your king about the times we had oh, 서로가 전부였잖아 yeah. 잠시 너는 맸다 no no 돌아오면 돼 Hey, you're the only one that I need อยากให้พรุ่งนี้ยังมีความหมาย หากวันพรุ่งนี้มันยังไม่สาย Now baby give me one more chance